ตัวอย่างเว็บไซต์ที่มีระบบการนำทางหรือไซต์นาวิเกชันให้ผู้ซื้อพบเห็นสินค้าได้อย่างรวดเร็ว และนำไปสู่ตะกร้าสินค้าหรือช้อปปิ้งคาร์ดคือ Stitch Fix หรือ stitchfix.com เป็นเว็บไซต์ที่ให้บริการออกแบบและตัดเย็บเสื้อผ้า ตามความต้องการของลูกค้า ตั้งแต่ที่หน้าโฮมเพจจะระบุเมนู how it works พื่อแสดงวิธีที่ลูกค้าจะสามารถใช้บริการของเว็บไซต์ ซึ่งแบ่งเป็น 3 ขั้นตอนเข้าใจได้ง่าย ได้แก่ ขั้นตอนที่ 1 เว็บไซต์จะขอให้ลูกค้าลงทะเบียน และตอบแบบสอบถาม เพื่อเรียนรู้ถึงรูปร่าง สไตล์ รูปแบบเสื้อผ้าที่ลูกค้าชื่นชอบ และงบประมาณที่ลูกค้าประสงค์จ่าย ขั้นตอนที่ 2 หลังจากเว็บไซต์ได้รับข้อมูลเบื้องต้นจากลูกค้าแล้ว ก็จะออกแบบตัดเย็บเสื้อผ้า 5 ชุด ส่งมาตามที่อยู่ที่ลูกค้าให้ไว้ โดยลูกค้ายังไม่ต้องชำระเงิน ขั้นที่ 3 เมื่อสินค้ามาถึง ลูกค้าเพียงเลือกชำระเสื้อผ้าชุดที่ชอบเท่านั้น ชุดที่ไม่ชอบสามารถส่งคืน เว็บไซต์จะให้ขอให้ลูกค้าให้ข้อมูลเพิ่มเติมตามที่ลูกค้าต้องการ เพื่อการออกแบบตัดเย็บ เสื้อผ้าที่ถูกใจในอนาคต ในขั้นตอนนี้ลูกค้าก็จะได้เสื้อผ้าที่ต้องการเก็บไว้ แล้วก็ชำระเงิน สิ่งที่ไม่ต้องการก็ส่งคืนเว็บไซต์นะคะ ตัวอย่างเว็บไซต์ที่มีการยึดโยงผู้เข้าชมหรือลูกค้า ด้วยกระบวนการขายและชำระเงินที่มีขั้นตอน การออกจากตะกร้าสินค้า เพื่อเข้าสู่เช็คเอาท์โปรเซสที่รวดเร็ว สั้นกระชับ ได้แก่ b e l r o y c o m ซึ่งเป็นเว็บไซต์จำหน่ายกระเป๋าสตางค์ของสุภาพบุรุษ และก็ซองเอกสารต่าง ที่ได้รับการชื่นชมในด้านการออกแบบระบบเช็คเอาท์และชำระเงินที่สั้นกระชับรวดเร็วเพียงแค่ 4 ขั้นตอน คือ ผู้ซื้อระบุสถานที่จัดส่ง เลือกวิธีจัดส่งสินค้าที่แจ้งค่าใช้จ่ายไว้อย่างชัดเจน เลือกวิธีที่จะชำระด้วยบัตรเครดิตหรือ PayPal ซึ่งเป็นพื้นที่เว็บไซต์ที่มีระบบการดูแลความปลอดภัยของข้อมูล หรือ Secure Payment Security ให้ผู้ซื้อมั่นใจ และขั้นสุดท้ายคือสรุป ข้อมูลสินค้าราคาการจัดส่งการชำระเงิน เมื่อผู้ซื้อทบทวนรายละเอียดอีกครั้ง เห็นว่าถูกต้องแล้ว ก็จะสามารถกดสั่งซื้อ และปิดการสั่งซื้อได้อย่างสมบูรณ์ ตัวอย่างหน้าจอเว็บไซต์ ที่กำหนดเงื่อนไขทางการค้า แจกสินค้าตัวอย่างแถมสินค้าให้บริการฟรี ที่มีการจัดทำข้อเสนอหรือเงื่อนไขพิเศษ ที่ช่วยกระตุ้นการตัดสินใจของผู้ซื้อ ที่เข้าชมเว็บไซต์ได้แก่ dealnews.com เป็นเว็บไซต์จำหน่ายสินค้าที่หลากหลายตั้งแต่เสื้อผ้าคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์เครื่องใช้ในบ้านและในสวน ด้วยข้อเสนอและเงื่อนไขที่พิเศษในแต่ละสินค้า และในแต่ละช่วงเวลาที่แตกต่างกัน ทั้งดีลพิเศษประจำวัน หรือ today's deal หรือดีลพิเศษที่สุดของวันนี้คือ today's hottest deals ซึ่งดึงดูดใจให้ผู้ชมต้องติดตาม และหมั่นแวะเวียนเข้ามาเยี่ยมชมเว็บไซต์อย่างสม่ำเสมอ เพื่อไม่พลาดที่จะรับสิทธิประโยชน์ทั้งส่วนลด ของแถม ซื้อ1แถม1ซื้อคู่ราคาพิเศษ แต้มสะสมคูปอง ค่าจัดส่งฟรี หรือซื้อถึงยอด1ได้รับค่าจัดส่งฟรี และสั่งซื้อภายในเวลาที่กำหนดเป็นต้น ตัวอย่างเว็บไซต์ที่มีระบบการค้นหาสินค้า ภายในเว็บไซต์หรือไซต์ Search ให้ผู้ซื้อพบเห็นสินค้าได้อย่างรวดเร็ว และนำไปสู่ตะกร้าสินค้าหรือช้อปปิ้งคาร์ดได้แก่ gourmetgiftbaskets.com ซึ่งเป็นเว็บไซต์ที่ให้บริการจัดตะกร้าของขวัญ ในทุกโอกาสหรือทุกเทศกาลซึ่งลูกค้าสามารถเลือกสินค้าที่หลากหลายมาจัดลงตะกร้า หรือเลือกตะกร้าที่จัดเสร็จแล้วจากเว็บไซต์ก็ได้ สินค้ามีจำนวนมาก นอกจากจัดแบ่งสินค้าตะกร้าของขวัญออกเป็นหมวดหมู่ ทั้งตามสินค้า ตามผู้รับ ตามราคา ตามโอกาสเทศกาลเพื่อให้ง่ายต่อการสั่งซื้อแล้ว เว็บไซต์ ยังออกแบบและติดตั้งระบบการบริหารค้นหาที่มีประสิทธิภาพ ไว้เป็นตัวช่วยให้กับลูกค้าโดย Search Box หรือช่องค้นหาสินค้า ซึ่งถูกออกแบบไว้ให้เห็นอย่างชัดเจนที่ด้านบนของหน้าเว็บเพจ ในลักษณะ การค้นหากึ่งสำเร็จรูปด้วย Search Suggestions โดยที่ลูกค้าไม่ต้องพิมพ์ข้อความค้นหาทั้งหมด แต่ระบบจะนำเสนอสินค้าที่เกี่ยวข้องตามคำแรกที่ลูกค้าพิมพ์ รวมถึงแสดงสินค้าสำเร็จในช่อง Products ต่อจาก Search Suggestion ที่อธิบายรายละเอียดสินค้าในตะกร้า พร้อมราคาที่ลูกค้าสามารถคลิกเข้าสู่ Shopping Cart ได้อย่างรวดเร็ว แนวทางในการออกแบบเว็บไซต์ลำดับต่อไป คือ creating site stickiness through community หรือการยึดโยงลูกค้าด้วยสังคมในเว็บไซต์ ในการออกแบบเว็บไซต์และจัดการเว็บไซต์ กิจการสามารถเชื่อมโยงผู้เข้าชมหรือลูกค้า ได้ด้วยความรู้สึกว่าเว็บไซต์เป็นสังคมหนึ่ง ที่นำเสนอข้อมูลเนื้อหาที่สำคัญ และมีคุณค่าต่อผู้เข้าชมหรือลูกค้า ด้วยสัญลักษณ์ และหรือเนื้อหาที่สะท้อนอารมณ์ ความรู้สึก การรับรองความคิดเห็น ความพึงพอใจ ความประทับใจ คำแนะนำต่าง ๆ ของสมาชิกเว็บไซต์ ผู้เข้าชม และลูกค้าคนอื่น ซึ่งจะช่วยเสริมบรรยากาศ และประสบการณ์การเลือกชม และสั่งซื้อสินค้าอย่างมีนัยยะของความสัมพันธ์ที่อบอุ่น และเป็นมิตรมากยิ่งขึ้น การสร้างสังคมออนไลน์ของผู้เข้าชม หรือผู้ใช้เว็บไซต์ ขึ้นในพื้นที่ของเว็บไซต์นั้น มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้าง และรักษาความสัมพันธ์ระหว่างเว็บไซต์ หรือของกิจการกับผู้ชมหรือผู้ใช้ก็คือลูกค้าของกิจการ ให้ยาวนานและยั่งยืน อีกทั้งเว็บไซต์ ยังสามารถเรียนรู้ความต้องการที่ต่อเนื่อง ผ่านการสนทนาพูดคุย และแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันในสังคม ซึ่งจะทำให้สามารถนำเสนอคุณค่าหรือมูลค่าเพิ่มที่จับต้องได้ แก่ผู้ชมผู้ใช้เว็บไซต์ หรือแก่ลูกค้าของกิจการได้อีกด้วย การสร้างสังคมออนไลน์ เป็นการสร้างความผูกพันระหว่างเว็บไซต์กับผู้เข้าชม และระหว่างผู้เข้าชมกับผู้เข้าชมด้วยกัน สามารถทำได้หลากหลายกิจกรรม อาทิ เปิดพื้นที่สนทนากัน ตั้งประเด็นหัวข้อให้แลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันทำแบบสำรวจทำแบบประเมิน แข่งขันตอบคำถาม อาจมีรางวัลเล็กๆน้อยๆหรือสินค้าตัวอย่างแจกจ่ายให้ในบางครั้ง เป็นการขอบคุณที่ผู้เข้าชม มีส่วนร่วม อีกทางเลือกหนึ่งของการสร้างสังคมออนไลน์ของผู้เข้าชมเว็บไซต์ก็คือ Social Media Integration หมายถึงการเปิดพื้นที่ของกิจการในเครือข่ายสังคมออนไลน์ ที่เป็นที่รู้จักและนิยมใช้งานกันอย่างแพร่หลาย นอกเหนือไปจากพื้นที่ในเว็บไซต์ เช่น Facebook Fanpage Instagram Twitter Pinterest หรือ Line Group เป็นต้น รวมถึงการอำนวยให้ผู้เข้าชมสามารถเชื่อมโยงเนื้อหาภายในเว็บไซต์กับ พื้นที่ออนไลน์ส่วนตัว ในเครือข่ายสังคมออนไลน์ ที่ผู้เข้าชมใช้งานอยู่ทำให้ผู้เข้าชมสามารถเผยแพร่ และแลกเปลี่ยนข้อมูลจากเว็บไซต์ไปบอกต่อยังผองเพื่อนได้ เว็บไซต์ที่ล้มเหลว ส่วนมากเนื่องมาจากสองสาเหตุสำคัญก็คือ ขาดความเข้าใจ หรือไม่รู้ถึงความต้องการของผู้ชมเป้าหมาย ซึ่งจะกลายเป็นลูกค้าของเว็บไซต์ในอนาคตทำให้กิจการออกแบบเว็บไซต์ ที่ยึดความต้องการของกิจการเป็นหลัก แทนที่จะออกแบบให้ตรงกับความต้องการใช้งาน หรือตรงกับความชื่นชอบของผู้เข้าชม อีกสาเหตุหนึ่งของความล้มเหลวก็คือการสร้างระบบย่อยๆ ภายในเว็บไซต์ที่ซับซ้อนยุ่งยาก แก่การใช้งานของผู้เข้าชมเว็บไซต์ หรือทำให้ผู้ชาชมรู้สึกว่าเว็บไซต์ไม่โปร่งใส มีนัยยะซุกซ่อนทำให้ผู้เข้าชม มาเยี่ยวชมครั้งเดียว แล้วก็จะไม่กลับมาอีก แม้กระทั่งไม่บอกต่อ เพราะเขารู้สึกว่าเว็บไซต์นี้ ไม่ใช่สถานที่สำหรับเขา ซึ่งก็จะรวมไปถึงสินค้าและบริการที่นำเสนอในเว็บไซต์ด้วย ค่ะ ที่เอารับชมจบไปทั้งหมดนั้นก็จะเป็น e-commerce เทคโนโลยีนะคะ ในลำดับถัดไปจะเป็นหัวข้อเกี่ยวกับเทคโนโลยีเครือข่ายสังคมออนไลน์ หรือ social commerce เทคโนโลยีค่ะ